จากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของโครงสร้างนะครับในเรื่องของการนำเสนอไปแล้วนะครับ เมื่อเรารู้ในเรื่องของข้อมูลไปแล้วนะครับ หัวข้อถัดไปนะครับ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสื่อนะครับ ซึ่งสื่อในปัจจุบันนี้แน่นอนหลาย ๆ ท่านคงผ่านมือกันมาแล้ว นั่นก็คือการจัดทำ powerpoint นะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อถัดไปจึงกลายเป็นในเรื่องของเทคนิคการจัดทำ powerpoint powerpoint ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ง่ายนะครับสำหรับใครหลายคน แต่มันกลายเป็นสิ่งปราบเซียนครับ เพราะอะไรครับ เพราะหลาย ๆ คนไม่รู้ว่าจะใช้ PowerPoint ยังไง ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับผม เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาเรียนรู้กันว่า PowerPoint ถ้าเราจะทำให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเราจะต้องทำยังไงนะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าถึงเทคนิคการจัดทำ PowerPoint นะครับ เรามาดูกันที่ในเรื่องของ คุณภาพของสื่อประกอบที่เราจะเลือกใช้นะครับ ไม่ว่าเราจะพูดหรือว่าเราจะนำเสนออะไรนะครับ คุณภาพของสื่อเป็นสิ่งสำคัญนะครับ อย่างแรกเลยสิ่งที่เราต้องดูคุณภาพของสื่อ นั่นก็คือใช้ให้ตรงกับหัวเรื่องนะครับ เราจะใช้เรื่องอะไร เราจะต้องเลือกใช้สื่อให้ตรงกับเรื่องนั้นนะครับ และเลือกเฉพาะนะครับ หัวข้อหรือว่าข้อความที่จำเป็นและเป็นประเด็นหลักเท่านั้น อะไรที่ไม่จำเป็นไม่ต้องมาใส่ในสื่อของเราเลย นะครับหัวข้อควรกระทัดรัดนะครับภาพไม่ยุ่งเหยิง มองเห็นได้อย่างเข้าใจง่ายนะครับอันถัดไปนั่นก็คือ การจัดภาพและข้อความนะครับ อย่าแน่นเกินไป ทิ้งช่องว่างทิ้งสเปซเอาไว้ให้กับสื่อของเราด้วยนะครับ ขนาดต้องเห็นชัดเจนนะครับคุณอย่าตั้งมาตรฐานตัวคุณเองเป็นหลักนะครับคุณบอกว่าคุณเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นฟอนต์ที่คุณเลือกใช้ใช้ตัวเล็กๆ ได้นะครับ นั่นเป็นความคิดที่ผิดครับ ฟอนต์ ควรจะเป็นมาตรฐานนะครับ ทุกช่วงอายุสามารถมาดูสื่อของคุณได้ นั่นถือว่าเป็นการจัดทำสื่อที่มีประสิทธิภาพมากนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายในเรื่องของคุณภาพของการใช้สื่อประกอบ ก็คือไม่ใช้สื่อนะครับแทนการนำเสนอ คุณจำไว้อย่างว่าพระเอกของงานคือตัวคุณนะครับนางเอกของงานคือตัวคุณ ไม่ใช่สื่อ คุณอย่าทุ่มสัพพกำลังในการจัดทำสื่อ จนทำให้สื่อมันดึงความสนใจ ดึงความเด่นไปจากคุณความเด่นยังต้องอยู่ที่ตัวผู้นำเสนอนะครับ เพราะฉะนั้นสื่อใช้ประกอบไม่ใช่ใช้แทนนะครับนั่นคือเรื่องของคุณภาพของการทำสื่อของเรานะครับ ทีนี้เรารู้เรื่องคุณภาพแล้ว เรามาดูที่เทคนิคการจัดทำ powerpoint บ้างนะครับ เทคนิคการจัดทำ powerpoint นะครับ 1. ก่อนที่คุณจะทำ powerpoint เรียงหัวข้อก่อนนะครับ วางแผนหัวข้อก่อนว่าคุณจะนำเสนอหัวข้ออะไรบ้างนะครับ 2. จัดเนื้อหาสาระให้ตรงและพอดีนะครับอย่ามากเกินไป อย่าน้อยเกินไปนะครับคำบรรยายกระชับนะครับ ไม่เอาแบบเยินเยอะยืดยาวนะครับอย่างที่3นะครับการออกแบบควรให้เกิดความเหมาะสมที่สุดนะครับออกแบบยังไงก็ได้ ให้มันมี ความสวยงามจะใช้สีใช้เส้น ใช้จุดเด่นประกอบได้หมดนะครับ นั่นก็คือ 3 ประเด็นนะครับในเรื่องของการจัดทำ powerpoint สิ่งที่คนยุคใหม่มักเข้าใจผิดครับ คุณคนยุคใหม่มักจะ Copy จาก Word นะครับ Microsoft Word แล้วเอามาเพจลงที่ PowerPoint อย่างนั้น ผมขออนุญาตไม่เรียกว่าคุณจะทำ powerpoint แต่ผมขออนุญาตเรียกว่าคุณนำเสนอในรูปของ word นะครับ ทีนี้การนำเสนอในรูปของ word มันมีข้อไม่ดีอย่างไร ถ้าคุณเอาข้อความทั้งหมดมาเพจลงไปใน word สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องกังวลก็คือ ข้อความทั้งหมดที่อยู่ใน Word ของคุณนั้น คุณจะต้องอ่านทั้งหมดนะครับคุณจะกังวลกับภาระในเรื่องของการอ่าน แทนในเรื่องของการนำเสนอ เพราะฉะนั้นคุณอย่า Copy Word ลงไปใน PowerPoint เด็ดขาดนะครับ นั่นคือสิ่งที่ต้องระวัง การทำ PowerPoint ที่ดี คุณทำเฉพาะบางหัวข้อเท่านั้นพอ นะครับทำยังไงก็ได้ให้นำเสนอแบบสั้นกระชับนะครับ ง่ายๆนะครับ และเข้าใจดีที่สุดนะครับ นั่นคือเรื่องของการจัดทำ PowerPoint อย่างง่าย ๆนะครับ ทีนี้ สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังในเรื่องของการจัดทำ PowerPoint คือ คุณหลายๆคนมักจะใช้เทมเพลตนะครับใช้เทมเพลตหรือว่าโครงแบบต่างๆ ที่หลากหลายที่ไม่เหมือนกันการจัดทำเทมเพลตนะครับมีข้อควรคำนึงอยู่ไม่กี่ข้อนะครับ อย่างแรกคือการเลือกใช้ฟอนต์และเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับเทมเพลตของคุณด้วยเทมเพลตของคุณเป็นโครงสีโทนเย็นนะครับแต่คุณมาใช้ฟอนต์อะไรที่มันฉูดฉาดบาดตา อันนั้นก็บางทีทำให้คนเกิดความลำคาญใจได้นะครับ เพราะฉะนั้นโครงสีและฟอนต์เลือกให้เหมาะด้วยนะครับ อย่างที่2นะครับ ให้ใช้โครงแบบหรือว่าเทมเพลตนะครับในเรื่องเรื่องเดียวเนี่ยนะครับ เพียงแค่ 1 อย่างเท่านั้น อย่าใช้หลายเทมเพลตใน 1 เรื่อง เพราะมันจะทำให้คนดู หรือว่าคนฟังเนี่ยหรือว่าคนดูสื่อคุณเนี่ยเกิดความสับสนได้นะครับ และอย่างที่3ที่สำคัญมากก็คือ ต้องทำให้ผู้ฟังสนใจเรื่องที่คุณนำเสนอมากกว่านะครับมากกว่าวิธีการนำเสนอหรือ PowerPoint หรือสื่อของคุณนะครับการเลือกใช้ฟอนต์สำคัญครับ ฟอนต์ในปัจจุบันมีความหลากหลายมาก เด็กวัยรุ่นยุคใหม่มักจะเลือกใช้ฟอนต์ที่แปลกแหวกแนวโอ้โหฟอนต์ตัวเขียน ฟอนต์ใยไหม ฟอนต์มีหัวฟอนต์ไม่มีหัวฟอนต์แบบวินิสมาลา แต่ขอบอกว่า back to basic ครับ สื่อ PowerPoint ที่ดีที่สุดคือสื่อที่เรียบง่ายที่สุดนะครับฟอนต์ที่คุณจะเลือกใช้นะครับควรจะเป็นฟอนต์มาตรฐาน ทำไมคุณถึงต้องเลือกใช้ฟอนต์มาตรฐาน เพราะคุณไม่รู้เลยว่า คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังจะไปใช้ มีฟอนต์แปลกแหวกแนวเหมือนกับของคุณหรือไม่ ถ้าคุณใช้ฟอนต์แปลกแหวกแนว อย่าลืมเซฟฟอนต์ไปด้วยในทุกครั้งนะครับทีนี้ฟอนต์มาตรฐานมันมีอะไรบ้างที่ผมแนะนำนะครับฟอนต์มาตรฐานที่เราแนะนำและใช้มากที่สุดก็คือ อังสนาแน่นอนครับ อังสนาทุกเครื่องในประเทศไทยมีอังสนา เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลนะครับบาวาเรียครับบาวาเรียนิวนะครับคอเดียนิว ก็มีเหมือนกัน ส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับทาโฮมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฟอนต์หนึ่งที่คุณสามารถใช้เป็นทางเลือกในการเลือกใช้ฟอนต์ได้นะครับนอกจากแบบของฟอนต์แล้วเราดูขนาดของฟอนต์นะครับขนาดในการทำ PowerPoint อย่าใหญ่และอย่าเล็กเกินไปนะครับ ขนาดที่ผมมักจะใช้นะครับ ถ้าเป็นหัวข้อประมาณ 34 ครับ 34 point นะครับ แต่ถ้าเป็นเนื้อเรื่องประมาณ 28 หรือ 24 point นะครับ ต่ำสุดอย่าต่ำกว่า 24 ครับ เพราะมันจะทำให้อ่านเริ่มยากนะครับผม ใน 1 สไลด์อย่าให้เกิน 2 แบบฟอนต์นะครับ เพราะว่าถ้าเกินแบบฟอนต์มากเกินไป มันทำให้คนดูลกตานะครับ ขนาดของบูเลตเหมือนกันนะครับ บูเลตแรกเนี่ยเราไม่ควรจะเล็กกว่า 28 บูเลตลองลงมาเล็กลงมาไม่ควรจะต่ำกว่า 24ครับผม แล้วก็การใช้ฟอนต์นะครับจำไว้อย่างหนึ่งการนำเสนออย่าใช้ฟอนต์ตัวเขียนนะครับใช้ฟอนต์ตัวพิมพ์ธรรมดาครับผมแล้วก็ถ้าหากจะเลือกใช้ภาษาอังกฤษหรืออะไรพยายามตรวจสอบนิดนึง เพราะคอมพิวเตอร์มันฉลาดครับมันเปลี่ยนฟอนต์ให้เราถ้าเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แบบฟอนต์ก็เปลี่ยนเช็คนิดนึงนะครับ เพื่อความสวยงาม ครับผมแล้วก็ไม่ควรใช้ all capital คำว่า all capital หมายถึงว่าตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวในภาษาอังกฤษ เพราะมันอ่านยากครับ ถ้าไม่ใช่เป็นตัวย่อไม่ต้องใช้เลยนะครับตัวใหญ่ทั้งหมดแล้วก็ไม่ควรมีความคิดว่าเราจะใช้ตัวใหญ่ทั้งหมดเพื่อเน้นคำครับ เป็นความคิดที่ผิดครับ ผม การใช้บูเลตต่าง ๆ ก็เหมือนกันนะครับ ใช้นะครับ ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ประโยคเต็ม ใส่เป็นวลีหรือกลุ่มคำพอ ไม่จำเป็นที่จะต้องมีประธานกริยากรรมนะครับ ทำธรรมดาพอครับผม แล้วก็ในเรื่องของคำให้กระชับนะครับ กระชับแล้วบอกแค่ว่าเป็นแนวทางว่าเรากำลังจะพูดอะไรกับผู้ฟังนะครับ ไม่ใช่ ใช้เป็นตัวที่เราจะอ่านทั้งหมดนะครับ ควรอยู่ภายในบรรทัดหรือ2บรรทัดเท่านั้นนะครับ อย่าเกินนะครับ ใน1หน้าไม่ควรเกิน 6บุลเลตถ้ามีรูปเยอะๆ ไม่ควรเกิน 5บุลเลตครับผม สีที่เราเลือกใช้เหมือนกันนะครับ คุณจะเห็นว่าผมมักจะนิยมใช้พื้นสีที่ค่อนข้างจะเป็นสีอ่อนนะครับ เพราะมันจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสบายตานะครับ ส่วนพอเป็นพื้นสีอ่อน ปุ๊บ เราสามารถเล่นกับวอดดิ้งหรือว่าเล่นกับสีของตัวอักษรได้เยอะขึ้นนะครับ สีแดงสีส้มเพิ่มพลังนะครับ สีเขียวสีน้ำเงินสีน้ำตาลเนี่ยเป็นสีอ่อนกว่านะครับเพิ่มความน่าสนใจได้ดีขึ้นครับผม อีกหนึ่งประเด็นนะครับในเรื่องของการใช้ PowerPoint คือกราฟครับผม กราฟมีหลากหลายประเภทนะครับ ก่อนที่คุณจะเลือกใช้กราฟต่างๆ คุณควรจะศึกษาก่อนว่าแต่ละประเภทมันเหมาะกับอะไร เช่น กราฟเส้นนะครับ เหมาะทำให้เขาเห็นถึงแนวโน้มนะครับ แนวโน้มของทิศทางต่างๆ กราฟแท่งนะครับ จะทำให้เขาเห็นแนวโน้มและเซกเมนต์ต่างๆ ได้ดี กราฟวงกลมให้เห็นสัดส่วนครับผม นอกจากกราฟแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องพิจารณาดีๆ คือการเลือกใช้ภาพประกอบต่างๆ นะครับ คุณต้องคิดก่อนที่คุณจะใช้รูปภาพประกอบ 1 คือจำเป็นไหมที่จะต้องมีรูปนะครับสคือถามก่อนว่ามีแล้วมันจะดูดีขึ้นไหมนะครับทีนี้หลายๆ คนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่มักชอบใส่ลายการ์ตูนลงไปถามหน่อยครับ ลายการ์ตูนมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาไหม ถ้าไม่เกี่ยวข้องตัดออกเลยครับลายการ์ตูนมันจะทำให้ powerpoint ของคุณเนี่ยขาดความน่าสนใจลงไป เพราะฉะนั้นตัดออกนะครับ ดแกรมต่างๆเนี่ย มาตรฐานต่างๆจะจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจคุณง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นมีไว้ไม่เสียหลายครับผม และนั่นคือเทคนิคต่างๆนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำ powerpoint ผมมี 4 คำครับผม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ powerpoint สรุปทั้งหมดเลย 1 คือมีองค์ประกอบและโครงสร้างนะครับ2คือมีความเรียบง่าย ไม่ต้องหวือหวานะครับ 3. เน้นยังไงก็ได้ให้อ่านง่าย ไม่ใส่ตัวหนังสือเยอะ และ 4. มีความชัดเจน ถ้า PowerPoint ของคุณมีครบทั้ง 4 ข้อนี้นะครับ มันจะทำให้เทคนิคการนำเสนอผลงานของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ